ธรรมังสรนังคัจฉามิสังฆังสรนังคัจฉามิทุติยมปิพุทธังสรนังคัจฉามิทุติยมปิธรรมังสรนังคัจฉามิทุติยมปิสังขังสรนังคัจฉามิตติยมปิพุทธังสรนังคัจฉามิ ตติยมปิธรรมัง สรนังคัจฉามิตติยมปิสังขัง สรนังคัจฉามิ สรณะขมนังนิธิตังปานาติปาตาเวรมณี สิกขาปัทังสมาธิยามิอะหินนาทานา เวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอะพรมจริยา เวรมณี สิกขาปัทังสมาธิยามิ มุสาวาทา เวรมณี สิกขาปัทังสมาธิยามิ สุราเมรยะมัจจปมาทัทานา เวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิ วิกาลโภชนา เวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามินัจจคีตวาทิตวิสุกทัตนา เวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิมาลาคันทะวิเรปนะ ารณะมันดา นาวิภูสนทานา เวรมณีสิกาปะทังสมาธิยามิ อุจจาสยนาบหาสยนาเวรมณีสิกาปะทังสมาธิยามิ อิมานิอัตสิกขาปทานิ สีเรนะสุขติงยันติสีเรนะโภคะสัมปทานสีเรนะนิพุติงยันติตัตมาสีรังโสทะเย โอกาสต่อไปนี้ญาติโยมทั้งหลายจงประกันตั้งใจฟังโอวาทต่อไป จงตั้งอยู่ในความสงบทุกๆท่าน เพราะว่าวันนี้เป็นธรรมเทศนาที่ถ่ายทอด ออกจากพระองค์หนึ่ง ไปหาพระองค์หนึ่ง เพราะเกี่ยวกับแก่การภาษา วันนี้อาตมาได้รับนิมนต์จากคุณแจ็คซึ่งเป็นลูกศิษย์เก่า ให้มาช่วยอบรม ซึ่ง รรมะในที่นี้ด้วย ซึ่งอาตมาที่มาเห็นประชาชนทั้งหลาย ต้องการประพฤติปฏิบัติธรรมะ เป็นส่วนมากอยู่ในสถานที่นี้ ก็มีความอิ่มอกอิ่มใจด้วย เพราะว่าในเวลาปัจจุบันนี้พวกชาว นักปฏิบัติทั้งหลายหรือชาวมนุษย์ทั้งหลายนั่นพึ่งมีความเดือดร้อน กระวนกระวาย หาความสงบได้ยากการระงับซึ่งความวุ่นวายทั้งหลายเหล่านี้ นั้น นอกจากความสงบไม่มี ซึ่งแจ็คไร่เป็นประธานจัดสถานที่ขึ้นให้มีความสงบระงับเช่นนี้ จึงเป็นสิ่งที่สมควรมากที่สุด อย่างเราทั้งหลายจะรู้ได้ง่าย ๆ ว่าวันนี้ซึ่งมีการพูดน้อย หรือมีการไม่พูดนั้น ก็เห็นประโยชน์แล้วว่า มันเป็นอย่างไร มันมีความสงบอย่างไรไหม อย่างนี้เราควรจะรู้กันแล้วว่านี่คือความสงบอันหนึ่ง สิ่งที่ให้ทำความสงบนั้นคือ ธรรมะธรรมะคือสภาวะที่ถูกต้องทั้งหมดมีสิ่งที่ถูกต้อง นั่นเรียกว่าธรรมะ ธรรมะนี้ไม่มีของใครเป็นเจ้าของธรรมะนี้คือความจริง ที่ตั้งอยู่ในโลก เมื่อตั้งโลกมาเมื่อไรสภาวะธรรมทั้งหลายก็ตั้งอยู่อย่างนี้ เหมือนประหนึ่งว่าน้ำในพื้นดิน ซึ่งมนุษย์ทั้งหลายซึ่งขุดดินลงไปเห็นน้ำไม่ใช่ว่าไอ้คนคนนั้นได้แต่งน้ำน้ำมีอยู่แล้วแต่นาน เราเพียงที่จะว่าขุดบ่อลงไปให้เห็นน้ำเท่านั้นน้ำเป็นสภาพเดิมมีอยู่อย่างนั้นธรรมะนี่เวมันกันอย่างนั้น ก่อนจะประพฤติธรรมะ ท่านให้สมทานซึ่งศีลอย่างพุทธบริษัทได้สมทานกันวันนี้ เรียกว่าศีลแปดประการนั้น เพราะว่าการปฏิบัติธรรมอย่างยอดมันมีสามประการคือศีลหนึ่งสมาธิหนึ่งปัญญาหนึ่งสิ่ง ทั้งหลายเหล่านี้ที่เราจะมีเครื่องอุปกรณ์รักษาทั้งหลายเหล่านี้ เราทุกคนนั่งอยู่ในที่นี่มีแล้ว มีกายหนึ่ง มีวาจาหนึ่ง มีใจหนึ่ง พร้อมแล้วสมควรที่จะต้องปฏิบัติธรรมะได้แล้วศีลดังกล่าวมานี้มีแปดประการนั้น ก็เพียงว่าเป็นข้อห้ามเท่านั้นยังไม่เป็นศีลเป็นข้อห้าม คล้ายๆกับว่ากฎหมายอันหนึ่งที่ตั้งขึ้นห้ามเป็นกฎหมายเท่านั้น เมื่อมนุษย์เราทั้งหลายนั้น มาประพฤติตามปฏิบัติ ข้อห้ามอันนั้นมันก็เกิดเป็นศีลขึ้นมาทุกคน การปฏิบัติรวมยอดจะมีสองประการหนึ่งเรียกว่าศีลธรรมสอง เรียกว่า ธรรมะร้วน คือการปฏิบัติให้พ้นจากทุกอันแท้จริง การปฏิบัติธรรมะ คือให้พร้อมโดยการทางกาย และทางวาจาและทางใจ นี่เองไม่ใช่อื่นไกล มีแล้วใช่ไหม ทุกคน เอากายมาทุกคนไหม เอาใจมาไหมเอาวาจามาไหมมีพร้อมไหมหรือเอาไว้บ้านก็มี หรือเอามาทางนี้หมด เราทั้งหลายนั้นมีความเป็นทุกข์ เพราะใจขาดอาหาร ขาดอาหารทั้งใจ ใจเราขาดอาหารที่ดี แต่ว่าอาหารร่างกายของเรามันพอสมควรแล้วทุกคน เหลืออาหารทางใจคืออาหารทางจิต ที่มาปฏิบัตินี้เราพร้อมที่จะให้อาหารทางจิตให้จิตเรามันอ้วน อันนี้พูดตามความรู้สึกที่อัตมาได้ก้าวเข้ามาสู่ชาวตะวันตกนี่เป็นอย่างนั้น คือจิตไม่มีอาหารจิตเรานั้น ก็หมายความว่าปล่อยจิตไปตามอารมณ์ อารมณ์เป็นอย่างไรก็ปล่อยจิตไปตามอารมณ์อย่างนั้น ผลที่สุดแล้วก็อารมณ์นั้นก็ดึงเราไปสู่ความทุกข์ เราทั้งหลายไม่มีปัญญาคือมันปราศจากอาหารนั้น เห็นความสุขก็ตะคุบเอา เห็นความทุกข์ก็ไปตะคุบเอา ว่าเห็นสุขเป็นอย่างหนึ่งเห็นทุกข์มันเป็นอย่างหนึ่งไม่รู้จักแก้ไขในส่วนตัวของเรา ใครเคยได้รับความสุขทางใจไหมไอความสุขอยู่นานไหม เขาไอความสุขนั้นมันจริงไหม ถ้าความสุขมันจริงทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะอันนี้เราขาดการพิจารณามิฉะนั้น ไอ้คุณแจ็คจึงได้ตั้งคณะกรรมฐานขึ้นเนี่ย จะปฏิบัตินั่ง ให้สงบเพื่อรู้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้ฉะนั้นจึงเป็นเหตุให้เราปฏิบัติธรรมะ อย่างอื่นมีแล้ว พร้อมทุกอย่าง แต่ว่าสิ่งปัญญาที่จะให้รู้จักทุก รู้จักเหตุให้ทุกเกิด รู้จักความหลับทุกรู้จักข้อปฏิบัติให้ทัวความหลับทุกนี่ไม่มี หรือน้อยเกินไป เคยมีทุกไหมเคยมีสุขไหมสุขทุกอะไรมีราคามากกว่าการรู้ไหมเคยพิจารณาไหมอืม เข้าใจอย่างนั้น ถ้าสุข มันจริงห้าสุขมันเป็นของแน่นอนอมันคงไม่แปรปวนไปเป็นอย่างอื่น ถ้าความทุกข์มันแน่นอน มันก็ไม่แปรปวนเป็นอย่างอื่น สองอย่างนี้แหละที่พระพุทธเจ้าที่ผู้รู้ทั้งหลายให้รู้จักธรรมะ สิ่งที่เราตั้งใจปฏิบัติอยู่ปัจจุบันนี้ ก็เพื่อระงับความสุขความทุกข์ เรียกว่าความสงบความสุขนั้นยังไม่ใช่ธรรมะอันแท้จริง ความทุกข์ยังไม่ใช่ธรรมะ อันแท้จริง ความสงบนั้นสงบจากสุข สงบจากทุกข์นั่นเองโยมทั้งหลายทารู้จักน้ำตาจะไม่ได้ไหลอีกต่อไปแล้วถึงความสงบอย่างนั้นคือธรรมะ ที่เรานั่งนั่งกรรมฐานนี้ มันน่าจะสงบนะไม่ได้ไปทำอะไรนะ นั่งอยู่เฉยๆดูลมหายใจเข้าออกอย่างนั้น มันก็ยังมีความวุ่นวายอยู่ มันเป็นเพราะอะไรนี้ เคยพิจารณาไหมทำไมถึงเป็นอย่างนั้น เคยพิจารณาไหมเนี่ย มันเป็นอย่างนี้มันเป็นปัญหาที่พวกเราทั้งหลายจะได้พิจารณา เพราะธรรมะทั้งหมดนั้น มันตกอยู่ในสภาพความจริง ความจริงนั่นมันซ่อนอยู่ในสิ่งที่มันไม่จริง ที่เรียกว่า ไอความเที่ยงมันซ่อนอยู่ในสิ่งที่ว่ามันไม่เที่ยง พวกเราทั้งหลายก็ไม่รู้จักว่าสิ่งทั้งหลายตอนนี้มันแปรเปลี่ยนไปได้ ก็ได้ไปถืออันเดียวว่า ให้มันเป็นอย่างนั้นก็ได้เป็นทุกข์ฉะนั้นพวกเราทั้งหลายจึงพิจารณาแล้วยอมรับ ยอมรับความจริง ที่เราไม่ยอมรับความจริงคือไม่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตามความเป็นจริง มันจึงเกิดความวุ่นวายเกิดทุกข์ขึ้นมา อย่างนั้นถ้าเรารับว่า มันเป็นจริงอย่างนั้น ก็เห็นความจริงเท่านั้นแหละมันจะไปที่ไหนล่ะ เรียบเทียบเทียบเมืองไทย ไอ้เมืองไทยไทยแลนด์น่ะ ที่ฝึกธรรมะมา ถ้าหากว่ามีการเจ็บป่วย หรือมีอายุมากขึ้นมาป่วย พระท่านไปเทศว่า อันนี้มันเป็นอย่างนั้นเองของมัน มันมีเกิดแล้วมันมีแก่แล้ว มันมีเจ็บ มีตายอย่างนี้คนแก่เมืองไทยจะยกมือขึ้นรับเพื่อจะรับพิจารณา ดูเหมือนว่าชาวตะวันตกนี่บางคนมาพูดถึงความแก่แล้ว ไม่อยากจะรับฟังไงอยากจะให้มันหนุ่มอยู่เรื่อยอย่างนั้น อันนี้ไม่ใช่ดูถูกชาวตะวันตกนะชาวตะวันตกก็เป็นพี่เป็นน้องทั้งหมดนั่นแหละแต่รู้สึกว่าเป็นอย่างนั้นโดยมาก ถ้าเป็นเช่นนั้นเราก็ยังไม่ยอมรับธรรมะ ไม่ยอมรับความจริง คือปกปิดทุกข์ไว้ในตัวของเราอยู่เสมอ จึงไม่มองเห็นทุกข์ จึงออกจากทุกข์ไม่ได้ เพราะไม่มองเห็นทุกข์นั่นเอง เป็นไงจะจริงไหม นั่นแหละคือความจริงแล้ว แต่ว่า ลักษณะที่เราไม่ยอมรับนั้น ไม่ยอมรับ คนที่ไม่ยอมรับนั่นเรียกว่า คนยอมรับความทุกข์ไว้ในใจของเรา ถ้าไม่ยอมรับก็ไม่ถูกจุดของธรรมะเสมอว่าเราคันศีรษะเรานะเราเอามือเรามาเกาขาของเราอย่างเนี้ยมันไม่ถูกจุดมันนะมันก็ไม่หายความลำคาญดังนั้นแหละถ้าเราคันศีรษะเราก็เกาที่ศีรษะของเราซะคันที่ขาเราก็แก้ที่ขาเราซะ ความลำบากลำคาญมันก็หายไปเท่านั้น โยมลองดูที่วันหลังนะ่ะ ถ้ามันคันบนที่จะให้มาเกาขาเนี่ยมันจะถูกหยุดมันไหมนี่เป็นหลักธรรมะ หลักธรรมะ ทุกวันนี้เราทำไมเราถึงทุกข์ไม่หายคือเราเลี้ยงทุกข์ไว้นึกว่าทุกข์เดี๋ยมันเป็นของดี จะทิ้งไปก็กลัวมันนะนึกว่ามันเป็นสุขนะก็เลี้ยงทุกข์ไว้ ทุกข์มันก็อยู่สบาย เราก็ร้องไห้ไปเรื่อยไม่สบาย ให้นั่งก็ไม่สบาย ให้นอนก็ไม่สบาย ให้อาหารดี ๆ ก็ไม่สบาย ใจมันเป็นทุกข์ อยู่เพราะอะไร ให้อาหารไม่ถูก อาหารไม่พอมัน ไม่ถูกเรื่องมัน คือเกาไม่ถูกจุดคันมันก็ไม่หาย จะไปแก้โดยวัตถุต่าง ๆไม่ได้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้ ทุกข์ที่มันเกิดขึ้นมาจะไปแก้วัตถุไม่ได้จะวัตถุสร้างขึ้นเนี่ยมันพอกับใจของคนนั่นพอไม่ได้ นอกจากว่าเรารู้เรื่องของธรรมะเรื่องอนิจจัง ของไม่เที่ยง ทุกขังความมันเป็นทุกข์อนัตตาความไม่ใช่ตัวต้น อย่างนี้ เป็นความจริงหรือเกินเป็นสัจธรรม อ่าถ้าเป็นสัจธรรมจริง ๆ เรื่องรู้เรื่องของอนิจจังเช่นนี้แล้ว ถ้าหากว่า ใครนับถือคริสต์โยก็เรียกว่าเห็นพระเจ้า ใครนับถือพุทธก็เรียกว่าเห็นพระพุทธถ้าใครไม่เห็นอนิจจังอยู่ในพุทธศาสนาก็ไม่เจอพระพุทธ อยู่ในคริสต์ก็ไม่เห็นพระเจ้า ก็พระเจ้ากับพระพุทธเจ้านั้นมันอันเดียวกันเท่านั้นเนี่ยธรรมะอันเดียวกัน ถ้าเห็นอนิจจังก็เห็นความจริงอันเดียวกันทุกคน ไม่แปรเปลี่ยนเป็นอย่างอื่น ฉะนั้นวันนี้จึงให้ญาติโยมทั้งหลายทำความสงบ ดูไหม เรื่องที่ทำความสงบนี้บางแห่งก็สงสัยเหมือนกัน การนั่งดับตา บางคนก็เคยพูดว่าอู้ฉันไม่ไปแล้วนั่งดับตา แต่ลืมตาอยู่มันก็ยังไม่เห็นนะจะไปดับตามันจะไม่เห็นอะไรอย่างนี้ แล่ครูในดึกซึ้งเข้าไปอีกว่า เรานั่งนะลืมตาเดี๋ยวนี้ลืมตาเดี๋ยวนี้เรามองไปเห็นบ้านแล้วไหมมองเห็นบ้านสายตาเราถึงไหมถ้าดับตาแล้วอย่างนี้นี่เอาจิตเพ่งไปถึงบ้านเราได้ไหมดูอย่างนี้ ฉะนั้นท่านจึงให้นั่งสมาธิ เดี๋ยวให้มันรวมเข้ามา ให้มันเป็นกำลัง เพื่อให้แก้ปัญหาต่างๆได้ไอ้ความเป็นจริงแล้วอาตมาสอนกรรมฐานที่นี่พูดหลายไปสักหน่อยไอ้ความเป็นจริงของไม่มากขนาดนั้นของนิดเดียวเท่านั้นไม่ใช่ของมากอย่างนั้นนี่พูดตามอาการของจิตเท่านั้นเนี่ยไอ้เรื่องปฏิบัติให้ ที่สงบนี่มันไม่มีอะไรมาก อย่างแจ็คว่าไม่ให้พูดอย่างนี้ก็ดีแล้ว พูดไม่เคยพูดกับคนอื่น ก็พูดกับตัวของเราเนี่ยนั่งก็พูดอยู่งั้นเนี่ยมีปัญหาก็พูดอยู่อย่างนั้นเนี่ย พูดกับตัวของเราถามตัวเราอยู่นั้น เนี่ย นี่เรียกว่า พูดอยู่ในความสงบไม่ใช่พูดอยู่ในความวุ่นวาย เคยพูดไหม เคยพูดกับตัวของตัวไหมเนี่ยที่ห้ามมาให้พูดกับคนอื่นเนี่ยนั่ง เคยพูดกับตัวของเราไหม เคยพิจารณาไหมเนี่ย นี่คือจุดธรรมะจะเกิดขึ้นตรงนั้น ธรรมะจะเกิดขึ้นตรงนั้น ความจริงจะเกิดขึ้นตรงนั้น ปัญหาจะ เกิดขึ้นตรงนั้นไอการแก้ปัญหาจะเกิดตรงนั้น ตรงนั้นเป็นที่เกิดของธรรมะ ตรงนั้นเป็นเหตุที่เกิดธรรมะไอ้สิ่งที่มันวุ่นอยู่นั่นน่ะ อาการที่เราทำไปโดยกายของเราก็ดี พูดโดยวาจาของเราก็ดี เราจะไปอะไร ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำมาแล้วเป็นอดีตนั้น อย่างนี้นะ บัดนี้เรามานั่งให้มันสงบมันจะรวมเข้ามา มันมากเหลือเกิน มันมากมันมาก ไม่รู้มันมาจากไหน เราไม่รู้จักว่ามันมาจากไหน เราไม่ได้เก็บมันมารวมไว้ ก็มันมีสุขแล้วก็ปล่อยมันไปซะ มันมีทุกข์ก็ปล่อย มันไปซะ มันอยากเที่ยวทีนี้ก็ปล่อยมันไปซะ มันไม่รวมกันทุกคนรู้มันไม่มีอะไร ถ้ามานั่งแล้วบางคนแหมนั่งไม่คอยจะได้เลย มันมามากเหลือเกินคือมันมารวมกันแล้ว มันปิดข้างนอกมันไว้ มันมารวมข้างในอย่างนี้ บางคนก็รำคาญใจ ตรงนั้นแหละ ตรงธรรมะจะบังเกิดขึ้นมา ความจริงจะเกิดขึ้นตรงนั้น ให้อดทน นั่นแหละท่านเรียกว่าอารมณ์ มันเข้ามาทางตาและหู จมูกลิ้นกาย จิต มารวมอยู่ที่จิตนี้ นั่นเรียกว่าช่องอารมณ์ อันนั้นแหละมายั่วยวนจิตของเราที่ไม่ให้สงบ ยั่วยวนจิตของเราไม่ให้สงบคืออารมณ์ ที่เรามานั่งอย่างนี้คือให้รู้จักอารมณ์ อารมณ์นี้ก็สักว่าอารมณ์เท่านั้น มีความสุขขึ้นก็วูบเดียวก็หายไป มีทุกข์เกิดแล้วหายไปเท่านั้น ก็ไม่มีอะไรมากมาย ตาสอง หูสองจมูกหนึ่งลิ้นหนึ่งกายนี่เรียกว่าเป็นมรรคแปดประการ ตาสองหูสองจมูกสองลิ้นหนึ่งกายหนึ่งใจเป็นผู้ที่เดินมรรคแต่ว่ามรรคอยู่ในตำราไม่ใช่อย่างนี้นะอยู่ในหนังสือไม่ใช่อย่างนี้ อันนี้มรรคที่ให้เราเห็นชัดในตัวของเรานี่ตาสองหูสองจมูกสองลิ้นหนึ่งกายน่จิตเป็นคนเดิน นี่คือมรรคอันนี้แจ็คก็พูดไปแล้วลระมรรคอัตมาพูดมรรคที่มันนั่งอยู่ตรงนี้มีอยู่นี่นน้อมเข้ามาเห็นในตัวของเรานี้คือมรรคมรรคแต่แปลว่าทางเดิน หูนี่ก็เป็นทางเดินเข้ามาแห่งเสียงจมูกนี่ก็เป็นทางเดินเข้ามาแห่งกลิ่น ริ้นนี่ก็เป็นทางเดินเข้ามาแห่งรสทั้งหลาย โพธภะคือร่างกายสำหรับถูกต้อง เป็นทางเดินกรรมาแห่งโพธภะ เดินกรรมาอย่างนี้ เป็นทางกาย ทางจิตเป็นคนรับสำหรับที่รู้เรื่องทางตาหูจมูกลิ้นกายทั้งหมดมิฉะนั้นแจกินตั้งข้อปฏิบัติขึ้นมาตรงนี้ท่านเห็นทำสมาธิให้กำหนดจิตกำหนดจิตอย่างเดียว คือมรรคทั้งหลายมันมารวมอยู่ที่จิต แล้วตาหูจมูกลิ้นกายมารวมอยู่ที่จิต เราจึงเอาจิตอันนี้แหละฝึกจิตอันนี้ให้อยู่กับลมหายใจ เรียกว่าการทำใจให้เป็นหนึ่ง ถ้าทำเช่นนี้เราจะรู้จักจิตของเรา แล้วก็รู้จักอารมณ์ของเรา แยกออกกันเป็นจิตเป็นอารมณ์ ถ้าแยกไม่ออกเราก็เป็นทุกข์ลำบาก ให้โทษอย่างอื่นเรื่อยๆไป เช่นว่าจิตนี่บางครั้งนะจิตบางครั้งมันเกิดโทสะขึ้นมา เกิดโทสะขึ้นมา ไม่ใช่จิตที่มันเกิดตัวนั้นขึ้นมา มันมีอารมณ์มากระทบให้จิตหลงเป็นโทสะขึ้นมาเช่นแก้วใบนี้ถ้าใจเราไม่มีโทสะเราก็สบาย ใส่น้ำกินสบายนะ อีกวันหนึ่งจิตมันจะกระทบซึ่งอารมณ์ถูกยุแย่ของอารมณ์อ่ะให้จิตโกรธขึ้นมากที่สุด อาจจะเอาถ้วยใบนี้พุ่งไปใส่ดินก็ได้ ใส่ไม้แตก อย่างนี้นี่มันเกิดโทษอย่างคือไม่รู้เรื่องจิตของเราเนี่ยมันเกิดเป็นกิเลสอย่างนั้นไอ้ความเป็นจริงอ่ะถ้วยใบนี้น่ะ มันไม่มีอะไร จะเอามันคว้างไปให้มันแตกมันก็ไม่มีอะไร จะวางไว้ก็ไม่มีอะไร ไอ้ทุกวันทุกวันใช่ถ้วยใบนี้มีประโยชน์ ใจดีถ้าใจมีกิเลสขึ้นมาเอาถ้วยนี่คว้างไปทิ้งก็ได้ แตกก็ได้ ใครผิดมา ถ้วยผิดที่จิตของเรามันผิดเนี่ยทำไมไม่เป็นอย่างนั้นทุกวัน ถ้าเป็นอย่างนั้นทุกวันเห็นจะไม่มีถ้วยใส่เนาะ นี่มันแน่นอนอยังไงไหมคิดว่าจิตที่มันโกรธขึ้นมา มันก็พุ่งขึ้นมา เห็นอันนี้ไม่ชอบใจก็ทิ้งไป เห็นอันนี้ไม่ดีไอ้ความเป็นจริง อันนี้มันไม่มีอะไร มันอยู่อย่างนี้เพราะความเห็นผิดที่มันเกิดขึ้นนี่เป็นกิเลสเท่านั้นเนี่ยจึงทุบแก้วนี่ทิ้งไป ทุบถ้วย นี่ทิ้งไปไอ้ความเป็นจริงทำเช่นนั้น มันไม่เป็นประโยชน์ ไอ้ถ้วยใบนี้มันเป็นของมันอยู่อย่างนี้ ขนาดนั้นก็ยังไม่รู้จักตัวของเรานะไม่รู้จักตัวของไม่รู้จักแก้ไขของเราทั้งนั้นเนี่ยถ้าเป็นเช่นนั้นมันก็ขนเอาถ้วยมาทุบทิ้งหมดเท่านั้นเนี่ยยังแก้จิตของเจ้าของโทษอยู่ตรงนี้ ไปให้โทษคนอื่นอย่างนั้น อันนี้เรื่องอาการของจิตมันเป็นอย่างนี้ เราหลงอารมณ์อันนี้ อันนี้วันนี้ฟังให้ดีนะ บางคนจะเข้าใจว่าท่านอาจารย์นี่พูดธรรมะอะไรอย่างนั้น นี่คือตัวธรรมะแท้ๆ ธรรมะก็ต้องเป็นอย่างนี้ ธรรมะอะไรที่เป็นธรรมะ อะไรที่ไม่เป็นธรรมะไม่มี อยู่ในนี่มีธรรมะทั้งนั้น โยมนั่งทับจนกับธรรมะทั้งนั้นเนี่ยนอนทับกับธรรมะทั้งนั้นเนี่ย ไอ้ความเป็นจริงมันเป็นธรรมะทั้งนั้น ไม่จบธรรมะไม่จบ ธรรมะมันมีอยู่ทั่วไป ไม่ใช่ว่าธรรมะมันมีอยู่ในตัวหนังสือ ตัวหนังสือนะที่บอกธรรมะ ไม่ใช่ตัวธรรมะอาตมาเทศวันนี้ก็เทศเรื่องธรรมะ ไม่ใช่ตัวธรรมะ ถ้าตัวธรรมะนั่นโยมจะปฏิบัติจะรู้ชัดเองอย่างนั้น ขึ้นในจิตของโยมนั่นเอง วันนี้พูดธรรมะ แล้วก็วันนี้จะไม่พูดมากต่อนี้ไปก็จะให้มีความสงสัยอะไรเล็กๆน้อยๆจะให้ถามปัญหา เวลาไม่มากพูดธรรมะ มันจบไม่ได้หรอกพูดกันทั้งวันกันทั้งคืนมันก็ไปของมันอยู่อย่างนั้นมันมีมีกล้องถ่ายรูปเลยเหรอถ่ายเรื่อยนะครับถ่ายทั้งรุ่นไหนมั้ยได้ วันทั้งถ่ายเลยนะหรือวันทั้งถึงถ่ายที่ทำกัน มีอะไรแก๊กก็พูดก็จะได้นะนะ